คืออะไร e-book คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการออกแบบให้มีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกันกับหนังสือ เช่น มีหน้าปก คำนำ สารบัญ มีเนื้อหาที่แบ่งออกเป็นบทเรียนแต่ละบทแต่ละบท มีการแบ่งเนื้อหาในแต่ละหน้า มีสื่อข้อความและภาพประกอบ มีรายการอ้างอิง ผู้เรียนใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยการอ่านจากหน้าจอทีละหน้าเป็นหลัก คุณลักษณะเด่นที่สำคัญของอีบุ๊ก คืออ่านง่าย มีความคมชัดในการอ่าน และมีการใช้สื่อมัลติมีเดียในการอธิบายเรื่องนั้น ๆ ที่ชัดเจน มีการเชื่อมโยงทรัพยากรการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือ self learning อีบุ๊กจะมีความสมบูรณ์ในตนเอง โดยผู้สอนสามารถนำสื่อไปใช้ในลักษณะเติมเต็ม หรือแทนที่การสอนปกติได้ เหล่านี้คือคุณลักษณะที่สำคัญของอีบุ๊กและเป็นแนวทางให้ผู้สอนนำไปพิจารณาในการเลือกสื่ออีบุ๊กเพื่อใช้งานสำหรับประโยชน์ของการใช้อีบุ๊กในการจัดการเรียนการสอนนั้น ประกอบด้วย ตอบสนองความต้องการ และความแตกต่างของบุคคล ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนหากไม่เข้าใจ และสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลา และสถานที่ที่ตนเองสะดวกเราความสนใจของผู้เรียน เนื่องจากอีบุ๊กมีลักษณะเป็นสื่อมัลติมีเดีย ที่ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง อีกทั้งยังเป็นสื่อที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาจากทุกแหล่งบนโลกได้ หรือที่เราเรียกกันว่าไฮเปอร์ลิงก์สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ทำให้การเรียนมีความทันสมัยกับเหตุการณ์ จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาจำนวนมาก ภายหลังการปรับปรุงเนื้อหา เราไปดูตัวอย่างอีบุ๊กที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันกันเลยค่ะ ปัจจุบันการใช้อีบุ๊กได้รับความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะมีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ตำราเรียนหรือสื่อการสอนเท่านั้น แต่ยังได้รับความนิยมแพร่หลายไปในองค์กรต่างๆ สังเกตได้จากการเพิ่มขึ้นของอีบุ๊ก ที่มีให้บริการดาวน์โหลดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และด้วยคุณสมบัติต่างๆที่มีบนอีบุ๊ก จึงทำให้อีบุ๊กได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต